ที่เราเล่นเกมมาจองเวฟแบบสุดดั้งเดิมมาจองเวฟแบบสุดดั้งเดิมเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเข้าดีแบบไหนจะเข้าดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะมามาดูแบบว่าจองเวฟเวอร์ชันเก่านั้นครับว่าแตกหนักแตกดี ไม่รู้ว่าแตกดีแตกหนักเป็นยังไงต้องมาสัมผัสกันเอาเองนะ เออเฮ้ยมาเข้ามาเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะ สำหรับนุ่มรอสาวสวยที่ต้องการหาเล่น ที่ว่าแบบอ้อเป็นไงกดปักปักปักปักปักดึงตึงตึงโป้งโป้งถึงเจอตึงตึงตึงตึงตึงโป้งโป้งโป้งโป้งถึงโป้งเข้ามาเลยครับผมงงไหมล่ะ กดเบ็ดตีสิบนะเบ็ดตีสิบกดแบบว่าปักปักปักปักปักปักแม่งเข้ารางวัลฟีเจอร์มาเฉย ในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามาเช่นกันยังไงครับผมมาไม่มีหนามแบก ผมเปลี่ยนเป็นวาย วายเชื่อมสองเมตรนี้ยังไงโอ้สวยงามตรงนี้สองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดโอ้โหไปอีกสามร้อยเฮ้ยเก้าพันเฮ้ยอะไรครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน โอ้โหตุ่มดอกสังสวยชาวทุกท่านเร่งเข้ามาทางนี้ รีบเร่งมาทางนี้ผมสามารถกดลิฟตกดแรงเป็นจรุดใจตัวอีกแค่นี้เลยนะผมที่สำทัญอยาเริ่มเข้าเรืที่นี่ครับผมผมสามารถกินได้ที่นี่และนั่งกินนี่ประมวลวันที่ได้ล่างคลนี้สามารถเล่นกันทุกคนนะผมที่สำคัญคลิปนี้มีรางวัลแจกครับผมรางวัลระดับซูเปอร์เป็นเก้าหนึ่งเลยสองพันสี่ร้อยโอ้โห ก็ได้ผมวี้มันห้ารอบสุดท้ายสี่รอบสุดท้ายแล้วก็สามรอบสุดท้ายผมว่าม่จะไม่มีอะไรเข้าแล้วผมมันน่าจะเข้าแค่นี้มั้งครับเออสำหรับใครที่นี่ฝกกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร์ กดดิ่งแจ้งเตือนนี่เนาะอยากจะตำที่เดียวผมสามารถกดมาตำกันได้ผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้ป้าหมดเอาไว้ให้แล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยเนาะโอ้โหแม่งแต่งดีแต่งหนักจริงๆถ้าันที่ร้อยสสี่ิบสองกดไปยังไม่ถึงพันถึงพันอยู่เนาะเกือบปเป็นพันอยู่นะเก้า้าที่9,001 9,000 9,500โอเคผมก็ขอลาคลิปนี้เพียงเท่านี้ผมสำหรับ ท่านผู้ชมที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมใครที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบต่อไปนะแต่ก็ขอฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนจ้าสวันดี้ก็สวัสดีจ้า